คลิปนี้จะมารีวิวฝารองนั่งชักโครกเสี่ยวมี่สมาร์ทมี่สมาร์ททอยเลทซีทให้ได้ชมกัน อุปกรณ์ชิ้นนี้จะน่าสนใจขนาดไหน ตามมาชมกันเลยนะครับ ถ้าใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับ ยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น ก็อาจจะคุ้นเคยกับฝารองนั่งชักโครกแบบอัจฉริยะแบบนี้นะครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาในกล่องของเยวมี่สมาร์ทมี่สมาร์ททอยเล e ซีตัวนี้จะมีอะไรมาให้บ้างไปชมกันครับผม อย่างแรกที่เราจะเห็นนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับภาษาจีนล้วนๆและนี่คือตัวอุปกรณ์หลักนะครับเป็นฝาชักโครก มาพร้อมสีขาวด้านบนจะเขียนคำว่า Smart m ีนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มรีโมทต่างๆนะครับที่จะใช้ในการคอนโทรลพอพลิกมาด้านหลังนะฮะตัวนี้จะเป็นสายน้ำดีนะครับที่เชื่อมต่อกับวาล์ว ก็จะมาพร้อมปลั๊กไฟด้วยนะครับนอกจากนี้จะมี 1 ถุงเล็กๆ นะครับ มีน็อตให้ 2 ตัว ไว้ติดตั้งตัวฝาชักโครกเข้ากับตัวชักโครกเก่านะครับอ่ะเราเห็นอุปกรณ์ในกล่องกันไปแล้ว เดี๋ยวขั้นตอนต่อไป ผมจะพาไปติดตั้งตัวนี้ลงไปที่ชักโครกเก่าของเรา ขั้นตอนการติดตั้งที่ผมรู้สึกว่ามันยากมากที่สุดก็คือขั้นตอนการเตรียมพวกปลั๊กไฟครับ เพราะว่าฝารองนั่งตัวนี้จะต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานนะครับกำลังไฟสูงสุดที่ฝารองนั่งชักโครกตัวนี้จะใช้จะอยู่ที่ 1,500 วัตต์นะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงใช้ไฟมากขนาดนี้ ราะว่าฝารองนั่งชักโครกตัวนี้จะมีระบบการทำความร้อนครับ การทำความร้อนให้กับน้ำ เพื่อที่จะนำมาฉีดล้างนะครับ และการทำความร้อนให้กับฝารองนั่งด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ มันไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ฟีเจอร์นี้ทั้งหมด หรือว่ามันจะกินไฟมากขนาดนั้น ก็เหมือนเครื่องทำน้ำอุ่น ถ้าเราไม่ได้เปิดใช้งาน มันก็จะไม่กินไฟนะครับ สิ่งที่จะต้องแนะนำก็คือการหาปลั๊กไฟมาติดในบริเวณที่พอเหมาะนะครับ อย่างตัวผมเองเนี่ย ผมพิจารณาในเรื่องว่าจะวางตำแหน่ง ของปลั๊กไฟอยู่ที่ไหน เพื่อให้มันปลอดภัยนะครับห่างจากบริเวณที่แบบน้ำกระเด็นใส่ แล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับจุดนี้จะยากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็คือการเดินระบบไฟมานั้น เราจะต้องมีระบบกราวนะครับ หรือว่าไฟสายดินมาด้วย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟด้วยนะครับ ถ้าสมมุติว่าใครทำไม่ได้ตรงนี้แนะนำว่าให้หาช่างมืออาชีพมาติดตั้งให้เราจะดีกว่านะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าใครทำได้ก็สามารถทำเองได้เลย ต่อมาครับการติดตั้งฝาชักโครกตัวใหม่เข้ากับตัวชักโครกเดิมนะครับ ขั้นตอนก็คือให้ถอดฝาชักโครกเก่าออกทั้งหมดเลยนะครับ ขันสกูออกให้เสร็จสับเรียบร้อย ให้เหลือแต่ตัวชักโครกเปล่าๆมันจะมีจุกยางครับ สีดำๆให้เรายัดจุกยางสีดำตรงนั้นลงไปก่อนนะครับและหลังจากนั้นครับมันจะมีถาดตัวล็อกที่จะนำไว้ติดกับตัวชักโครกก่อนที่เราจะนำตัวฝารองนั่งไปเสียบเข้ากับถาดตัวนั้นนะครับ ขั้นตอนการถอดฝาตัวนี้ออกมา ให้กดที่ปุ่มด้านล่างขวานะครับกดเข้าไปและเราสามารถที่จะเลื่อนตัวชักโครก ออกมาได้นะครับให้เรานำแผ่นตัวนั้นนะครับวางลงไปบนชักโครก และหลังจากนั้นให้นำน็อตนะครับขันถาดตัวนี้นะครับล็อกถาดตัวนี้ให้แน่นติดกับตัวชักโครกนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆ เสียบฝารองนั่งชักโครกตัวนี้ให้เข้าไปตำแหน่งนะครับพอเข้าไปตำแหน่งเรียบร้อย มันก็จะล็อกต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของระบบน้ำกันบ้าง วิธีการติดตั้งค่อนข้างที่จะง่าย แนะนำก็คือให้เราถอดสายฉีดครับเพราะว่าปกติคือระบบน้ำเนี่ยเราจะมีการเชื่อมต่อไปยังสายฉีด กับเชื่อมต่อเข้ากับตัวชักโครกใช่ไหมครับให้ถอดสายฉีดออกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ นำตัวกรองสีขาวตัวนี้ติดตั้งเข้าไปแทนที่ของตัวสายฉีดนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะเชื่อมต่อสายชักโครก เข้าไปกับที่ตัวกรองก็สามารถทำได้เช่นกัน มีอีกฝั่งหนึ่งที่จะสามารถทำได้ ผมทำเพียงถอดสายฉีดออก แล้วก็ติดตั้งตัวกรองตัวนี้เข้าไปแทนที่สายฉีดนะครับ เท่านี้ก็จะพร้อมใช้งาน ส่วนคำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่จะติดตั้งระบบน้ำตัวนี้นะครับ ที่ผมเจอปัญหาก็คือ ปกติวาล์วน้ำที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันต้องพิจารณาเรื่องความยาวครับ ตัววาล์วน้ำเก่าของผมครับตัวเกลียวมันติดกับผนังมากเกินไป มันก็เลยทำให้ตัวกรองน้ำไม่สามารถที่จะติดตั้งลงไปได้ ผมจะต้องเปลี่ยนตัววาล์วนั้นใหม่ เพื่อที่จะให้ยื่นห่างออกจากผนังมากกว่าเดิมนะครับถึงจะสามารถติดตั้งวาล์วเข้าไปได้ นี่คือรูปแบบที่เราติดตั้งระบบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ต่อมาครับมาดูในเรื่องของระบบไฟ หลังจากที่เราเดินสายไฟเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่ตัวปลั๊กไฟของ Smart m e Smart Toilet Seat ตัวนี้กันนะครับหัวของปลั๊กไฟอ่ะที่เป็นขาเสียบ มันจะเป็นขาเสียบของประเทศจีน มันไม่สามารถที่จะเสียบเข้ากับปลั๊กไฟของที่บ้านเราได้นะครับการที่เสียบปลั๊กไฟของที่บ้านเราได้จะมีอยู่2วิธีที่เราจะต้องทำ 1ก็คือซื้อตัวแปลงอะแดปเตอร์ที่เป็น universal นะครับมาเสียบ เราค่อยเสียบเข้ากับเต้ารับที่บ้านของเรา หรือทางเลือกที่ 2 ก็คือเราเปลี่ยนเต้ารับตัวนั้น ให้กลายเป็นเต้ารับแบบ universal ซึ่งผมเลือกเป็นวิธีที่ 2 นะครับ เพราะว่าเป็นการเดินระบบใหม่ ผมไม่อยากใช้ตัวอะแดปเตอร์ผมก็ใช้วิธีการนี้เข้าไปอ่ะเราแก้ปัญหาเรื่องปลั๊กไฟเสียบเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาครับมาดูว่าปุ่มที่อยู่บนเต้าเสียบ Smart Toilet Seat ตัวนี้นะครับปุ่มข้างบนสุดคือปุ่ม power การเปิดครับ กดทีหนึ่งปุ่มจะกลายเป็นสีแดง และหลังจากนั้นตัวฝาชักโครกจะทดสอบการทำงาน โดยจะมีการยื่นท่อน้ำฉีดล้างจะยื่นออกมานะครับและหลังจากนั้นไฟที่อยู่บนแผงควบคุมนั้นจะติดนะครับส่วนปุ่มที่ 2 ผมจะเรียกว่าปุ่มรีเซ็ตหรือว่าปุ่มตัดไฟนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดเปิดที่ด้านบนแล้วใช่ไหมครับที่เป็นสีแดง นั่นคือระบบพร้อมทำงานสแตนบายพร้อมทำงานเรียบร้อย และถ้าหากว่าเราอยากจะปิดตัวนี้นะครับ เราให้กดปุ่มด้านล่าง กดทีนึงครับ ปุ่มสีแดงตัวนั้นก็คือจะถูกตัดไฟออกนะครับ ระบบการทำงานของฝาชักโครนั้นก็จะไม่ทำงาน ถ้าจะกลับมาทำงานอีกทีนึงก็กดที่ปุ่มด้านบนนะครับ พอทราบการควบคุมที่บริเวณปลั๊กไฟแล้วนะครับ ต่อมาเรามาดูที่แผงควบคุมกันบ้างนะครับ ต้องบอกก่อนว่าสมาร์ทเสียวมีทอยเลทซีตัวนี้นะครับ มาพร้อมระบบกันน้ำ IPX4 นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะฉีดน้ำใส่จะเช็ดจะล้างโดยที่โดนน้ำได้ เพราะว่ามีระบบการป้องกันเป็นที่เรียบร้อย มาดูในแผงควบคุมครับด้านขวามือจะมีอยู่หลายปุ่มนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่แถวบนสุดเรียงจากซ้ายไปขวานะครับ ปุ่มสีส้มจะเป็นปุ่ม stop แล้วก็ปุ่ม power นะครับ ปุ่มนี้จะใช้ในกรณีที่แบบว่าเราอยากจะหยุดการจ่ายน้ำ หยุดการจ่ายชำระล้างนะครับ สมมุติว่าเราทำธุระเสร็จแล้วเราต้องการที่จะชำระล้างนะครับเราก็กดปุ่มนะครับปุ่มการกดชำระล้าง จะอยู่ที่ปุ่มที่ 2 กับปุ่มที่3นะครับ ปกติก็จะกดปุ่มที่2นะครับเป็นโหมดการชำระล้างทั่ว ๆ ไปนะครับส่วนปุ่มที่ 3 นั้นจะเป็นโหมดสำหรับคุณผู้หญิงนะครับสมมุติว่าเราชำระล้างเรากดปุ่มที่ 2 หรือว่าปุ่มที่ 3 และพอเราชำระล้างเสร็จเราก็กดปุ่มสีส้มครับเพื่อที่จะหยุดการทำงาน นะครับต่อมาครับปุ่มที่4ครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นปุ่ม Hot and Cold Massage นะครับหมายความว่าน้ำที่จะพุ่งออกมานั้น จะมีทั้งน้ำร้อนและก็น้ำเย็นสลับกันนะครับปุ่มถัดมาเป็นปุ่มไฟ LED นะครับเขาเรียกว่าปุ่ม Night Light Night Light ตัวนี้ ถ้าเวลาเรากดปุ่มนะครับที่เป็นรูปพระอาทิตย์ ไฟที่อยู่ใต้ชักโครกนะครับจะเปิดออกมานะครับ ไฟตัวนี้จะไม่ดับอัตโนมัตินะครับเราจะต้องปิดนะครับถัดมาครับจะเป็นไฟแสดงสถานะของ UV sterilization นะครับปุ่มนี้จะแสดงออกมาเมื่อมีการปล่อยแสง UV ออกมาเพื่อที่จะทำการฆ่าเชื้อโรคนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องการฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย ถือว่าดีมากๆนะครับต่อไปมาดูแถวล่างครับเรียงจากซ้ายไปขวา หน้าสุดนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ลบนั้น เป็นความแรงของระดับน้ำนะครับจะมีให้เลือกอยู่4ระดับ ตั้งแต่1 2 3 4 ปุ่มถัดมาครับที่เป็นซ้ายขวาจะเป็นการปรับตำแหน่งนะครับว่าอยากจะให้ตำแหน่งการฉีดล้างชำระนั้น จะให้อยู่ข้างในสุดหรือว่าออกมาข้างนอกสุด ปรับได้ 4 ระดับเช่นกันครับต่อมาครับเป็นปุ่มในรูปเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่เป็นรูปอุณหภูมิตัวนั้นจะเอาไว้ใช้ในการปรับอุณหภูมิของน้ำ เราสามารถที่จะเลือกปรับอุณหภูมิของน้ำได้นะครับมีความร้อน 4 ระดับนะครับ 1 2 3 4 ค่าปกติจะตั้งเอาไว้ที่ระดับ2นะครับทั้งนี้เราสามารถที่จะปิด ได้ด้วยนะครับ พอปิดปุ๊บเราก็จะใช้น้ำอุณหภูมิปกติของห้องนะครับ ส่วนปุ่มสุดท้ายที่เป็นรูปฝาชักโครกนะครับ ตัวนั้นจะเป็นการปรับอุณหภูมิของฝารองนั่งนะครับให้อุ่นขึ้นนะครับ มีให้เลือก 4 ระดับเช่นกันครับเราสามารถเลือกได้นะครับ ก็จะเหมาะในกรณีที่แบบว่าเราใช้งานในพื้นที่ที่อากาศหนาวบริเวณชักโครกตัวนั้นอาจจะเย็น เราอยากจะปรับอุณหภูมิให้มันอุ่นขึ้น เราสามารถปรับที่โหมดนี้ได้นะครับ นี่แหละครับถามว่าทำไมถึงจะต้องใช้กำลังไฟสูงสุดถึง 1,500 วัตต์นะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยครับว่ามันจะมีโหมดในการทำความร้อนให้กับน้ำ แล้วก็ทำความร้อนให้กับที่รองนั่งนะครับทั้งนี้เราสามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเปิดตลอดเวลา เผื่อว่าใครจะกังวลว่า มันจะกินไฟเกินไปหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่าตรงนี้มันไม่ได้กินไฟเยอะเสมอไป คือถ้าเราเปิดใช้ฟีเจอร์นั้นมันก็จะกิน แต่ถ้าเราไม่ได้เปิดใช้เยอะนะครับมันก็จะกินในระดับเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ ต่อมาครับมาดูในเรื่องประสบการณ์การใช้งานกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนจากฝาชักโครกเดิมมาเป็นฝาชักโครกตัวนี้แล้วนะครับมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างว่าในเรื่องของความสะดวกในการนั่งก่อนนะครับ ตัวฝาชักโครกตัวนี้จะมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ ถ้าสมมุติว่าเราลงไปนั่งที่ฝาชักโครกปุ๊บ ตัวเซ็นเซอร์จะทำงาน แล้วก็จะทำการปล่อยน้ำออกมาจากท่อนะครับเพื่อให้ชักโครกของเรานั้นมีความเปียกมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดที่มากขึ้นนะครับ ถ้าสมมุติว่าชักโครกแห้ง เราอาจจะเคยเจอปัญหาอยู่นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่ตัวนี้คือจะทำการปล่อยน้ำออกมาก่อนหลังจากที่เรานั่งลงนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของความสบาย แน่นอนครับ เราสามารถปรับอุณหภูมิให้ได้ตามที่เราต้องการได้ ถ้าในช่วงฤดูหนาวหรือว่าบ้านใครอยู่ในโซนที่แบบอากาศหนาว ฝาชักโครกเรามันเย็น เราอยากจะปรับให้มันอุ่นขึ้น เราสามารถทำได้ แล้วก็นั่งสบายไหม ต้องบอกว่านั่งสบายนะ เพราะว่าตัวชักโครกนั้นความกว้างค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ฝารองนั่งมันก็จะมีหลายไซส์ถ้าคนที่ขนาดร่างกายใหญ่ๆหน่อยนะครับไปนั่งมันอาจจะเจ็บได้ แต่ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับขนาดกลาง ๆ ถึงใหญ่เลยนะครับ ต้องบอกว่านั่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับ บริเวณฝานะครับจะมาพร้อมกับระบบซอฟต์โค้ดหมายความว่าเวลาที่เราปิดฝาด้านบนลงมาครับตัวฝามันจะไม่ลงมาทันที มันจะค่อยๆ ปิดนะครับตัวนี้จะช่วยเซฟไม่ให้ฝานั้นแตกง่ายนะครับแล้วก็ด้านล่างครับอีกชั้นหนึ่งที่จะเป็นขอบที่บริเวณเรานั่งนะครับนั่งแล้วก็จะไปกระทบกับขอบของชักโครก ตัวนั้นจะมีซิลิโคนค่อนข้างหนานะครับเป็นยางซิลิโคนที่จะรองรับการกันกระแทก ในจุดนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ฝาชักโครกนั้น แตกหักเสียหายเร็วด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียว โดยรวมนะครับหลังจากที่ใช้งานมาผมค่อนข้างที่ชอบ คือเราชอบตั้งแต่ตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมีแบบนี้ ที่บ้านของเราบ้าง ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยราคามันจะแรงหรือว่ามันจะต้องแบบซื้อชักโครกใหม่อะไรยังไงไหมแต่สุดท้ายคือเรามาเจอโซลูชันที่แบบว่าไอ้ฝาชักโครกตัวนี้ราคาประมาณ4,000กว่าบาท เราสามารถซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนกับชักโครกเดิมที่เรามีอยู่แล้ว ให้มันสามารถใช้งานได้นะเหมือนเราได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่แบบชักโครกดีๆจากต่างประเทศ มาอยู่ในห้องนอนของเราเองในราคาไม่กี่พันบาทนะครับก็ถือว่าเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานในห้องน้ำของเราให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวฝารองนั่งชักโครกแบบอัจฉริยะตัวนี้นะครับที่มาพร้อมระบบการชำระล้างแบบอัตโนมัติ ของเสี่ยวมีสมาร์ทมีสมาร์ททอยเลซตัวนี้ ราคาถือว่าอยู่ในระดับที่น่าคบหานะครับถ้าใครอยากได้แล้วก็ก็ลองหามาใช้งานกันดูนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อื่นๆ มารีวิวให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้านะครับผม สวัสดีครับ Let's go